ค่ะหลังจากที่เราได้ทำการสร้างหน้าเพจนะคะ แล้วก็ทำการสร้างหน้าโพสกันไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของการปรับแต่งทีม ให้เราไปที่เว็บของฉันนะคะ เข้ามาสู่ในหน้าควบคุม จากนั้นสังเกตเห็นเมนูไหมคะ เมนูคำว่าทีมแล้วก็คลิกไปเลยค่ะคำว่าปรับแต่งนะคะเมื่อเข้ามานะคะ ก็จะมีเมนูซึ่งอยู่ด้านข้างนะคะ รวมถึงหน้าแสดงผลนะคะ ซึ่งในเมนูด้านข้างนี้ ในแต่ละทีมจะมีเมนูการปรับแต่งที่แตกต่างกันไป จะไม่เหมือนกันนะคะ เรามาดูตัวอย่างของทีมที่เราเลือกกันมาเลย อันแรกในเรื่องของอัตลักษณ์เว็บไซต์ เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว จะมีให้เราใส่หัวข้อเว็บคำโปรยแล้วก็รูปโลโก้ ซึ่งหัวข้อเว็บนี้บางคนอาจจะเขียนเป็นชื่อร้านนะคะอ่ะอย่างตัวอย่างนะคะ เราลองเขียนชื่อร้านลงไป ส่วนคำโปรยนะคะ เราอาจจะเขียนเป็นสโลแกนของร้านนะคะ หรือว่ารายละเอียดของร้าน คำจำกัดความต่างๆนะคะ สั้นๆนะคะก็จะเป็นคำโปรย การแสดงผลของหัวข้อเว็บกับคำโปรยก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ในแต่ละทีม ต่อไปเป็นรูปโลโก้นะคะ ซึ่งรูปโลโก้นี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มได้สำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่มีโลโก้เป็นของตัวเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเพิ่มรูปโลโก้กันดูเหมือนเดิมเลยค่ะ เห็นไหมคะว่า จะมีให้เราเลือกไฟล์ เราจะต้องไปที่อัปโหลดไฟล์นะคะ แล้วก็เลือกหลายไฟล์ จากนั้นนะคะก็ไปที่รูปภาพที่เราเก็บไว้นะคะบ้านน้องออมโอเพน ่ะเมื่อเราอัปโหลดไฟล์แล้วเนี่ย สังเกตว่าด้านบนนะคะ ตอนแรกเราจะอยู่ในเมนูของอัปโหลดไฟล์ ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นคลังไฟล์สื่อนะคะ อันนี้นี่ก็จะเป็นคลังไฟล์สื่อ ก็คือรูปภาพทั้งหมดที่มีอยู่ใน w o r d s p a c e ที่เป็นร้านของเรา นะคะ แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูก จากนั้นก็เลือกเซตโลโก้นะคะ จะเห็นได้ว่าเราจะมีโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านนะคะ ขึ้นปรากฏอยู่ด้านบน ระหว่างที่เราทำไปนะคะ เราสามารถที่จะบันทึกไปด้วยได้นะคะ ด้านบนจะมีคำว่าบันทึกและเผยแพร่จะได้เป็นการเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมานะคะจะเป็นในเรื่องของรูปไอคอนเว็บ ซึ่งรูปไอคอนเว็บนี้จะปรากฏอยู่บนแถบด้านบน เวลาที่มีลูกค้าเข้ามาชมสินค้าของเรานะคะ ต้องมีขนาดเล็กมากเลยนะคะ ขนาดของเราจะอยู่ที่ขนาดความกว้างและความยาวอย่างน้อย 512 นะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่า ใครมีก็สามารถที่จะใส่ไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะเป็นรูปแบบของ WordPress นั่นเองอ่ะเราก็จะจบในส่วนของอัตลักษณ์เว็บไซต์นะคะเราก็คลิกออกโดยการ ใช้ลูกศรกลับ เมนูต่อไปนะคะ อย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนั่นก็คือเรื่องของ Color และ Background เราสามารถที่จะปรับแต่ง Color และ Background ได้ตามธีมของแคมเปญนะคะ อย่างอันนี้ก็จะมีโทนสีให้เลือกอยู่ 6 โทนนะคะ ก็สามารถที่จะคลิกพรีวิวดูได้ว่าเราต้องการโทนสีแบบไหน สีส้มสีฟ้า สีชมพูนะคะ ก็คือมันจะเปลี่ยน ตีมให้หมดเลย แล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวด้านหลังให้เราด้วยนะคะรวมถึงเส้นขอบต่าง ๆนะคะ ก็จะเปลี่ยนสีให้เราโดยอัตโนมัติ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการปรับแต่งสำหรับแคมเปญฟรีนะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเปลี่ยนสีหรือว่าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแบ็กกราวต่างๆเนี่ย ก็ทำได้ค่ะ แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะ ไม่ไม่ประมาณหลักร้อยนะคะ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกและเผยแพร่ จากนั้นก็คลิกลูกศรกลับนะคะเพื่อไปยังเมนูต่อไป ต่อไปจะเป็นการเลือกฟอนต์นะคะ ฟอนต์นี้จะไม่มีผลกับภาษาไทยนะคะ จะมีผลต่อเมื่อเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถที่จะเลือกรูปแบบของฟอนต์ได้นะคะะภาษาไทยก็จะมีผลเล็กๆน้อยๆค่ะในเรื่องของช่องว่าง หรือว่า ตัวหนาตัวบางนะคะ แต่ว่าจะไม่จะไม่สังเกตเห็นได้มากเท่ากับภาษาอังกฤษนะคะ ก็พยายามเลือกฟอนต์ที่เป็นสากลนะคะ จะได้มีความสวยงามเมื่อเลือกแล้วก็อย่าลืมที่จะกดเผยแพร่เมนูต่อไปในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพส่วนหัวทาง WordPress อาจจะมีคำพูดหรือว่าคำแปลกๆอย่างเช่นบันทึกก็จะเป็นคำว่าเผยแพร่อะไรอย่างนี้นะคะ อย่างอันนี้ รูปภาพส่วนหัวก็จะเป็นคำว่าก็คือแบนเนอร์ของเรานั่นเอง แบนเนอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าเว็บไซต์ตัวแบนเนอร์นั้นนะคะแต่ละแต่ละทีมเนี่ยก็จะกำหนดขนาดที่แตกต่างกันไป อย่างทีมตัวอย่างนี้จะเป็นขนาด 1,800คูณ720พิกเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำมาขนาดพอดีเนี่ยก็จะทำให้หน้าเว็บของเราเนี่ยดู สวยงามดูลงตัวนะคะวิธีการเลือกเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่คำว่าเพิ่มรูปภาพใหม่นะคะ จากนั้นให้เราเลือกแบนเนอร์ ที่เรามีไว้แล้ว หรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถที่จะไปที่อัปโหลดไฟล์ แล้วก็เลือกไฟล์แบนเนอร์ของเราได้อ่ะอันนี้เรามีไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดคำว่าเลือกและตัดนะคะอ่ะอันนี้ก็จะแสดงผล ที่เป็นหน้าแบนเนอร์เราสามารถที่จะปรับย่อขนาดนะคะ ให้มีความสมดุลกับหน้าแทมเพลตของเรา หากว่าเราปัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คลิกที่คำว่าตัดรูปนะคะจากนั้นระบบก็จะประมวลผลในหน้าแรกของเราเห็นไหมคะว่ารูปร่างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราเนี่ยก็เริ่มดูสวยงามขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมคะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้น จากนั้นนะคะอย่าลืมทำการเซฟ แล้วเราลองดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ Content Option นะคะ อันนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการเขียนโพสต์หน้าแรกนะคะ คือเราต้องการที่จะให้แสดงผลอะไรบ้าง อย่างเช่น ด้านข้างใช่ไหมคะ ที่มีที่มีติ๊กเครื่องหมายถูก Display ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาหรือว่าหมวดหมู่นะคะ ถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกออกก็คือเราไม่ต้องการที่จะแสดงวันเวลา หรือว่าในเรื่องของคตตาล็อกนะคะเราไม่ต้องการที่จะให้แสดงหมวดหมู่นะคะ ด้านบนจะมีคำว่าหมวดหมู่ใช่ไหมคะเราเราไม่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเห็น หรือว่าให้มันดูลกตาแล้วก็สามารถที่จะออกเอาออกได้อันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะ จากนั้นก็บันทึกและเผยแพร่ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูหลักๆนะคะ แล้วก็วิธีการหลักๆ ในการปรับแต่งในเรื่องของทีมนะคะ ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยอย่างที่เราบอกไปก็คือจะแตกต่างกันไปตอนที่เราเลือก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ควรที่จะเซฟแล้วก็พรีวิวดูตลอดเวลานะคะ เพื่อที่จะให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไข